และเปิดความมันกันต่อเนื่องกับศึกกำปั้นสถานโลกกับการขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์ IBF รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของไม้เรือไวกิ้ง กับไอ้มัดภูผา รัสมานูดิน ผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซีย ในศึกกำปั้นสถานโลกบ้านลุงกาดครั้งที่2พร้อมคู่มวยมันๆ ที่ร่วมรายการเพียบพุธที่ 21 ธันวาคมบ่าย4โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32เกียรติกลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน